สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจนมาทำยำเองกับมือเลยนะ อันนี้ก็คือเครื่องปรุงนะคะ มีพริกหอมหัวใหญ่ส่วนนี้เป็นผักมะนาว มะเขือแล้วก็ตะไคร้นะคะลวกกุ้งกันค่ะทุกคน โอเค เอาลงไปเลย กลูกชิ้นค่ะทุกคน ต้องให้น้องสุกนะคะ ไม่งั้นทุกคนจะท้องเสียแน่นอน รอน้องเดือดค่ะ ตักออกได้เลยค่ะ เพื่อนๆ ต่อไปเราจะทำการลวกหมูนะคะ เอาหมูลงไปเลยค่ะ เราจะเติมน้ำแค่นิดเดียวนะคะ เพราะว่าเราจะเอาน้ำด้วยเท่านี้ก็สุกแล้วนะคะ ตัดออกได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ลวกวุ้นเส้นนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นนะคะในเส้นเยอะๆเลย แล้วเรามาปรุงกันค่ะเราจะใช้เป็นพริกนะคะ เอาลงไปเลย เอาให้หมดนะคะ ต่อไปน้ำตาลค่ะ นี่ แล้วก็น้ำปลา นี่ค่ะทุกคน ไปค่ะ มะเขือเทศค่ะ แล้วก็ตะไคร้ ขึ้นใช่นะคะ ทุกคนพอใส่ผักแล้วมันจะดูน่าทานขึ้นนะคะ หมดบดต่อไปให้เราคลุกค่ะอันนี้จะเป็นยำวุ้นเส้นนะคะ จแล้วนะคะยำมังกินน่าทานไหม ถ้าทุกคนชอบ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้เกดด้วยนะคะ บ๊ายบายสวย